อยากสมัครเว็บตรงที่ดีที่สุดต้องทำยังไง 1. คลิกสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์มือถือ และรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ให้ถูกต้อง 3. กำหนดรหัสพิน4ตัวเพื่อความปลอดภัย 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อจะต้องตรงกันเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดชั้นยอมรับและกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับทางลูก้าสามหกเก้าได้แล้ว หลังจากเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้ว เรามีหมวดหมู่ให้ท่านเลือกมากมาย ทั้งกีฬาออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ เกมสล็อตและยังมีเกมจากค่ายดังๆต่างๆ เช่น SA Gaming Sexy Gaming Dream Gaming และ Orbit อย่าลืมสมัครแล้วมาสนุกกับเรานะครับ หากท่านไหนยังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเราได้ 24 ชั่วโมง แต่ที่ Line ID ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ